ำนางจันตรวจพลเป็นการแสดงในละครรำเรื่องพระร่วงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื้อเรื่องมีอยู่ว่า นางจันเป็นมารดาของพระร่วง อยู่ในฐานะพระแม่เจ้า และมีเชื้อสายนักรบไทย จึงมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและประชาชน ไม่หวั่นต่ออันตรายใด ๆ นางจันท เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าสตรีก็สามารถช่วยบ้านเมืองได้เช่นเดียวกับบุรุษ ในการรำชุดนางจันตรวจพล จึงมีกระบวนท่ารำที่สง่างาม แสดงความเข้มแข็งประดุดนักรบผู้กล้า คุณครูจำเรียงพุทธประดับ ได้รับการถ่ายทอดกระบวนท่ารำจากคุณหญิงแพ้วสนิทวงเสนี